สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเกก็จะมา ให้ทุกคนดูคลิปในของเมื่อกี้นะคะโอเค เนี่ยทุกคนที่จริงมันมีเยอะ อยู่ในห้องแต่ว่ามันเกือบหมดแล้วยังไม่ได้สต็อกของเลย โอเคค่ะ คือเราไปสั่งอันนี้มาไม่รู้อ่ะ แต่เห็นมันน่ารักดีมันคือเครื่องคิดเลขจิ๋วแกะเลยเปิดด้านนี้ กดอย่างนี้มันจะกดไม่ได้ ต้องกดตรงตรงนี้นะคะ กดได้ละโอเค วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะ ก็ลูกค้าสั่งเป็นลิปมันหนึ่งแล้วก็ เจลแอลกอฮอล์อีกสองนะคะ แล้วก็ แมสสีดำเป็นผ้าแล้วก็สีเขียวอ่อน คอลัสสองค่ะ คือแม่ขายดีมากค่ะ ก็ขายชิ้นละสองบาทนะ อืม โคตรคุ้ม แต่ว่าถ้าเอาเป็นแพ็คนะก็ร้อยห้าสิบบาทนะคะ ไม่แพงนะ โอเคไปแพ็คของกันเลยค่ะ คือที่จริงอ่ะ เราเราไม่ได้ต้องใช้กระดาษพับหรอก ต้องเขาต้องใช้กล่องอ่ะเนาะ ถึงนะคะ เพราะว่าเพิ่งสั่งไปเมื่อตะกี้ ที่ยังไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะ โอเคพร้อมกันเลยค่ะ โอเค ก็จะพับแบบนี้ แล้วก็เอากาวติดนะคะ ต่อค่ะ าวติดนะคะเทปก็จะติดเทปได้แล้วก็จะเป็นแบบนี้ แล้วให้เราพับขึ้นนะคะ นี่ เราต้องเอาวัดกับแมสก่อนนะคะ โอเค แล้วก็พับแบบนี้นะคะ โอ๊ย ทุกคน กล้องตก นี่ แล้วก็พับลงไปนะคะ พับลงไปแล้วก็พับขึ้นทั้งสองด้านนะคะ ก็จะได้แบบนี้เราก็เอามานะคะ เรียบร้อย เราทุกคนถ้าทุกคนอยากทำก็ได้นะ พับไปแบบนี้ได้แล้ว ใส่ของได้ค่ะ ของมาเลย โอเคแต้มไปเอาดำสองเขียวอ่อนสองนะคะ นี่นี่ เขียวอ่อนนะคะ จัดลงใส่เลยค่ะ นี่ด้วยนะคะ ใส่ลงไปแล้วค่ะทุกคน ต่อไปของแถมนะคะ นี่ค่ะ ใส่ลงไป ปากกา แล้วก็เอาน้องลงมาตรงนี้ได้ไหมแล้วก็พับลงแล้วก็ เอากาวนะคะ ติดลงไปเสร็จแล้วค่ะ บ๊ายบาย